สวัสดีครับ ในหัวข้อนี้นะครับจะเป็นการทำความรู้จักกับการสร้างฟอร์มเหมือนเดิมนะครับ เพียงแต่เป็นฟอร์มที่ถูกสร้างขึ้นมาหรือพัฒนาขึ้นมาในเวอร์ชันใหม่ ที่เป็นเวอร์ชัน HTML5 กันนะครับ ซึ่งในเวอร์ชันใหม่นะครับ ก็จะมีลักษณะของรูปแบบฟอร์มที่ถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานนะครับ ดังนั้นนักศึกษาจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจพร้อมกับฝึกปฏิบัติกัน ถ้านักศึกษาพร้อมแล้วเข้าโปรแกรมเน็ตบีมกันได้เลยนะครับ อันดับแรกนะครับในการสร้างฟอร์มเหมือนเดิมนะครับ เราจะใช้คำสั่งหรือแท็กฟอร์มในการสร้างฟอร์มขึ้นมาก่อนนะครับกำหนด ID สมมติอาจารย์เป็นฟอร์ม1 เหมือนเดิม จากนั้นนะครับ เรามาดูกันว่าในตัวเวอร์ชัน HTML5 นะครับ มีฟอร์มใหม่ ๆ สร้างขึ้นมาอะไรบ้างนะครับ เริ่มจากอันแรกนะครับ เวลานักศึกษา ต้องการสร้างฟอร์มที่เป็นการเข้าสู่ระบบการล็อกอินนะครับ ในบางครั้งต้องกรอก username กับ password แต่ในลักษณะของ password หรือรหัสผ่านที่เรากรอกเข้าไปนะครับ โดยปกติแล้ว เราจะซ่อนรหัสผ่านให้เป็นสัญลักษณ์เป็นกลมๆ จุดกลมๆดำๆแทนตัวรหัสผ่านที่เราป้อนเข้าไปนะครับ ซึ่งในตัวเวอร์ชัน HTML 5ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับ ดังนั้นเราก็จะมาใส่ input เหมือนเดิมนะครับ สมมติอาจารย์ตั้ง ID เป็น password นะครับ แล้วก็ต้องการสร้างฟอร์มที่รับ รหัสผ่านหรือพาสเวิร์ดเข้ามา แล้วก็ตั้งท้ายเป็นพาสเวิร์ดนะครับ จากนั้นลองรันโปรแกรมดูนะครับ ลองกรอกข้อมูลรหัสผ่านเข้าไปนะครับ นักศึกษาจะเห็นว่าข้อมูลรหัสผ่านของเราถูกแทนที่ด้วยจุดวงกลมสีดำ นะครับ อันนี้คือการสร้างตัวฟอร์มในการรับรหัสผ่านเข้าไป ในเวอร์ชัน HTML 5ก็สามารถทำได้ทันทีโดยเปลี่ยนท้ายเป็น password เท่านั้นเอง นะครับ อันต่อไปนะครับ ในกรณีที่นักศึกษาต้องการสร้างฟอร์มสำหรับ ระบุหรือส่งอีเมลนะครับ เราก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยเราใช้แท็ก input เหมือนเดิมนะครับ สมมติตั้ง ID เป็นเมลนะครับต้องการสร้างฟอร์มในการรับอีเมลนะครับเราก็ระบุ type เป็นอีเมล จากนั้นลองรันโปรแกรมดูนะครับ ก็จะเห็นว่าเป็นช่องให้เราป้อนอีเมลเข้าไปเป็นเดิมนะครับ เพียงแต่ว่าในลักษณะของเวอร์ชันใหม่ที่เป็น HTML5 มันจะสามารถตรวจรูปแบบของอีเมลที่เราป้อนเข้าไปได้ทันที ว่าถูกหรือไม่ถูกต้องนะครับ แต่ในกรณีนี้นะครับ ให้นักศึกษาไป เพิ่มปุ่มสำหรับส่งข้อมูลหรือซัมมิทข้อมูลกันก่อนนะครับ จะได้ทดลองในการกรอกข้อมูลเข้าไป เราก็สร้าง input ขึ้นมานะครับ อาจารย์ตั้ง id เป็น submit นะครับท้ายก็เป็น submit ข้อความบนปุ่ม submit ก็เป็น submit เหมือนกันนะครับ จากนั้นลองรันโปรแกรมดูนะครับ จากนั้นลองกรอกอีเมลเข้าไป แล้วลองกดปุ่ม submit ดูนะครับ จะเห็นว่านะครับในเวอร์ชัน HTML5 มันจะตรวจสอบรูปแบบของอีเมลทันที ถ้าเราใช้ type เป็น อีเมลนะครับ โดยไม่ต้องมาเขียนสคริปต์ในการตรวจสอบเพิ่มนะครับ นี่คือความสะดวกของเวอร์ชัน HTML5 กันนะครับ ดังนั้นถ้าเรากรอกอีเมลได้อย่างถูกต้อง ถูกรูปแบบนะครับ เวลาเรากดปุ่ม submit มันก็จะสามารถรับหรือส่งข้อมูลที่เรากรอกเข้าไปได้นะครับอันนี้คือแบบฟอร์มในการรับอีเมลเข้ามานะครับ ต่อไปนะครับ ถ้าต้องการรับ URL เข้ามาทางหน้าฟอร์ม เราก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับ เราใช้คำสั่ง input เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ระบุท้ายเป็น URL จากนั้นลองรันโปรแกรมดูนะครับ แล้วเราก็ระบุ URL ลงไป เรากดปุ่ม submit นะครับ จะเห็นว่า URL ก็เหมือนกับอีเมลเมื่อกี้นะครับ จะมีการตรวจสอบรูปแบบที่ถูกต้องก่อนถึงจะ submit ได้นะครับ ดังนั้นในการกรอก URL เราก็ต้องกรอก เป็น ชื่อ URL เต็มๆเลยนะครับ แล้วก็ลองกด submit ดู ก็จะสามารถ submit หรือ ส่ง ข้อมูลไปได้นะครับ ตัวต่อไปนะครับ เป็นแบบฟอร์มที่เอาไว้สำหรับเลือกไฟล์ในการใช้งาน นะครับในกรณีที่เราต้องการสร้างตัวเลือกนะครับว่าเราต้องการเลือกไฟล์อะไรในเครื่องของเรา เพื่อสำหรับส่งข้อมูลผ่านฟอร์มไปนะครับ เราก็สามารถทำได้ โดยเราใส่ input เหมือนเดิมนะครับระบุ type เป็นไฟล์ จากนั้นลองรันโปรแกรมนะครับ ก็จะเห็นว่าแบบฟอร์มของเราเมื่อระบุไทป์เป็นไฟล์ก็จะมีปุ่มเราขึ้นมาให้นะครับสำหรับเลือกไฟล์ที่เราจะเอามาใช้หรือเอามาสลับส่งในแบบฟอร์มของเรานะครับ เราก็ลองเลือกไฟล์ดูนะครับก็จะมีไฟล์โผล่ขึ้นมาที่แบบฟอร์มของเรา เราก็แค่กด submit เพื่อส่งข้อมูลไปนะครับ จากนั้นเราจะเพิ่มปุ่มอีกตัวหนึ่งนะครับเมื่อกี้มี submit ไปแล้วคราวนี้เราจะเพิ่มปุ่ม cancel เข้ามานะครับ นะครับซึ่งเราจะใช้ type เป็น reset นะครับจากนั้นก็กำหนด value เป็น cancel แล้วก็ลองรันโปรแกรมดูนะครับ ก็จะมีปุ่ม submit กับ cancel เข้ามาแล้วนะครับ อันนี้คือรูปแบบฟอร์มใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับ รู้จักกับแบบฟอร์มใหม่ที่ อยู่ใน HTML5 กันแล้วใช่ไหมครับ ในหัวข้อถัดไปนะครับ จะเป็นเนื้อหาของสัปดาห์ที่ 5 แล้วนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ CSS3 ในการปรับแต่งการแสดงผล ให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับ แต่ก่อนที่นักศึกษาจะไปดูคลิปของเนื้อหาในสัปดาห์ที่ 5 กัน อย่าลืมไปทบทวนเนื้อหาในเอกสาร และทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะครับ